สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะนำเสนอในเรื่องของโปรแกรม w e r Generator นะคะอันนี้ก็จะมาเสนออีกโปรแกรมหนึ่งคล้ายๆกับ w e r Generator นะคะแต่มีชื่อว่า What What อะไรเอ่ย What's Out for Snack ค่ะ อันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับ เราลองมาใช้งานกันดูนะคะ เข้ามาที่หน้า Google แล้วพิมพ์คำว่า what out post next สแล้วก็เข้ามาที่ random word generate ก็จะมาปรากฏหน้านี้เนาะเราจะใช้งานยังไงเราก็เข้าไปที่ word ก็คือคำศัพท์ก็มีคำศัพท์เด้งขึ้นมาคล้ายๆ กับ word generate นะคะแล้วก็ทำการ refresh ก็ใช้งานคล้ายๆกับบนเน็ตแล้วก็เอาไปวางในอเมซอนหรือว่าอีเบหาแรงบันดาลใจ ในการขายสินค้าง่ายๆก็าว่าบางทีคิดไม่ออกค่ะ ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามปุ๊กปิ๊กชาแนลด้วยนะคะ